Thank you. ครับในการเรียนมวยไทยนะครับ ก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราที่เราควรตระหนักคือการ การสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับนะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราเราอาจจะบวยในการสร้างจังหวะตัวเองนะครับเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับ เพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับ ดูด้านข้างครับ เห็นภาพเห็นด้านข้างครับนี่คือการการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราคือการสร้างจังหวะให้ตัวเองครับ ในการเรียนมวยไทยนะครับ ก็จะมีพื้นฐานหนึ่งเราที่เราควรตระหนักคือการการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับนะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราเราอาจจะบวยในการสร้างจังหวะตัวเองนะครับเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับ เพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ง่ายขึ้นนะครับ มาดูด้านข้างครับ เห็นภาพเห็นน้าข้างนี่คือการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า เราเป็นการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับ